สำหรับประโยค欢迎来到泰国แปลว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับ คำว่า欢迎แปลว่ายินดีต้อนรับ คำว่า来到แปลว่ามาถึง คำว่าไท่กัวแปลว่าประเทศไทยสำหรับประโยค谢谢您女士คำว่า谢谢แปลว่าขอบคุณคำว่า女士แปลว่าคุณผู้หญิง